อเคกับทุกคนกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆทท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องจิจะคนดีคนเดิมกันอีกเช่นเคยกับช่อง PKC ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจะได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องจะกลับมาซ้ำกับเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะคะซึ่ง วันนี้สาวถ้ำ ก็อยู่ในตารางพุทธธรรมเหมือนกันในวันนี้นะทุกคน เออนะคะ แล้วจ้าก็กลับมาซ้ำด้วยทุนน้อยเหมือนเดิม นะคะ เป็นทุนที่ท้าทายทุกคน ทุนมงคลด้วยซ้ำนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคน จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ วันนี้นะคะน้องจ้ามาด้วยทุน 99 บาท กับเกมสาวทำนั้น เองนะคะ หรือว่าคุ้มทรัพย์แห่งแอสแซเนะคะ ด้วยทุน99บาท นะคะ เราจะปั่นหาฟรีเกมทุกคน นะคะปั่นหาฟรีเกม เท่านั้นนยในช่วงแรกก็เท่านั้นนั่นแหละ นะ เราจะมาดูกันทุกคนในทุน 99 เรา มันจะเหลือรอดไปถึงกี่นาทีกี่ชั่วโมง นะ ไม่ไหวนะทุกคนพกทุนมาน้อยอย่างมันเสี่ยงมากเลยนะเล่นแบบ มันเป็นทุนที่เล่นหมดเร็วเหมือนกัน นะทุกคนเล็บปันขึ้นยากมากนะ แต่วันนี้จ้าจะมาท้าทายขวดเอกโอ้โอ้วายจ้ามตัวกับตัวเขียวเต็มแผงเลยลูก โอ้โหสี่สี่บาททุกคน กลับมากำไรทุกคนงงมากนะ เออนะแต่จ้าต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าโบนัสทามโของในกลุ่มจ้าเนี่ยนะคะ จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะทุกคน จะไม่รับประกันนะว่ามันจะแตกหนึ่งรร้ออยเเป์ซนต์ไหมหรือว่าจะแตกทุกคนไหมนะคะ ทุกคนนะคะแต่จักแนะนำเลยว่าการมีโบนัสทำไว้ติดตัวหรือว่าการเข้ากลุ่มโบนัสทำไว้เนี่ยมันช่วยได้อย่างเยอะพอสมควรนะคะ ซึ่งถ้าใครอยากเข้ากลุ่มโบนัสทำรบกวนนะคะ นะ สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจ๊ะแล้วก็ติดตามโบนัสทันในแต่ละวัน ที่จะลงด้วยนะคะ เพราะว่าจะลงคลิปทุกวันนะคะนะมา ทุน99นะคะทุกคนกลับมาทุน จะกลับมาทุนแล้วทุกคน งงมากโอเคเดี๋ยวมานะคะ จังหวะลิงโอ้ไม่มีหลายๆตัวจ้าบอกแล้วทุกคนว่ามันแบบ มันปั่นขึ้นยากมากนะ ปั่นขึ้นยากจริง ๆ แล้วหมดง่ายมากนะทุกคนและเราเล่นได้แค่เบ็ดน้อยอะ่ะเราเล่นเบ็ดสูงกว่านี้ไม่ได้นะเล่นเบ็ดสีได้ทุกคน แต่หลังแต่มากกว่าเบ็ดสีนี้ไม่ไม่ไม่ไหวเลยค่ะนะโอ้โห ทุกคนเงียบมากตอนแรกกำไรทุกคนหลังๆเริ่มเงียบปั๊บเบ็ดขึ้นค่ะ สไตล์จ้านะคะไม่ ไม่ไม่ไหลต้องพูดอย่างนี้ไม่ไหล เอ้ยปั๊มเบ็ดขึ้นเข้าเลยเหรอ ยังไงโอ้โห ไม่เป็นไรแต่จ่าอยู่ A แถวแรก A แถวแรก ไม่เอาก็ได้แต่ขอ A แถวแรกโอ้ได้เจยทุกคนะเก็ตเตอร์มาเจยเบ็ดสี่ปั๊มเบ็ดขึ้นปุ๊บได้เลยเนยค่ะสิบหมุนทุกคนลองดู มาดูกันว่าฟรีของมันมันให้ฟรีจริงหรือเปล่า โอ้โห ว่าเขาไม่ได้นะ เห็นเงียบๆอย่างนี้นะทุกคน โอ้โห นะ มาดูกันทุกคน ยังไง ยังไง ยังไง โอ้โห เงียบเกินนะคะ ให้ฟรีก็ให้หน่อย ให้ฟรีไม่ใช่หมุนหมุนฟรีให้ฟรีคือให้ฟรีค่ะ โอ้โห นะ ยังไงคิวหมาคิวหมามีตัวเจไหลต่อน ว่าโอ้ไม่ได้ทุกคน ไม่เป็นไร นะ ฟรีนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดซื้ออ่ะ อันนั้นอ่ะค่อยหัวร้อน อันนี้ได้ฟรี ฟรีของจริง ฟรีเกินโอ้โห น้ำเงินมาช่วยชีวิตม่วงไหล ต่อเปลี่ยนเป็นวายได้ตัวเจนไหล ต่อจังหวะนี้ ยังไงเอแถวสามยังไง อื้อหือ อื้อหืออื้อหือทุกคน ได้รางวัลเมกะนะทุกคนร้อยหกสิบเก้าบาท เออเหอเออเหอฟรีเบ็ดสี่ได้มาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาททุกคนนะเอาเรื่อง เอาเรื่องว่าไม่ได้ ทุกคนจะกลับมากำไร ทุนเข้าข้านะทุกคนขึ้นมาสองร้อยมันซื้อได้แล้ว ทุกคนมันซื้อได้แล้วนะ แต่ขอปั่นไปก่อนดูไปก่อนนะคะ ทุกคนนะ โอ้โห มันเอาเรื่องว่ะ ทุนน้อยโบนัสทามนะทุกคน เออว่ามาดาเด้อเนกาไม่หแต่สำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่นตามจะนะคะ สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคน หรือว่าจะแอดไลน์ที่แอดดีทีหกห้าได้เลยเด้อเนะคะ โอ้โห ซื้อไปเลยจังหวะนี้นะ ซื้อไปเลยเนะคะเริ่มไปเลยรุยโอ้โห ตุกตุกซื้อค่ะ ซื้อเรามาดูความแตกต่างนะทุกคนว่าเราซื้อกับเราแบบปั่นเข้าฟรีเองมันมันจะปังหรือมันจะพังกันนะเออตัวจะมองว่าถ้าเกิดเราซื้อมันจะให้ยากมากกว่าปกติ เพราะว่ามันไม่ได้ฟุกเข้าเอง เราซื้ออย่างนี้นะ แต่ว่ามันก็อีกเรื่องนึงทุกคนถ้าเกิดมันให้ นะ โอ้โห สามหมุนทุกคนเขียวมาจังหวะนี้เจหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นเจหรือเปล่าไม่เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นตัวน้ำเงินงงมากสองหมุนสุดท้ายทุกคนเขียวมาจังหวะนี้ยังไงตัวไหนไหลต่อโอ้โหทุกคนได้รางวัลก้อนโตมาแทนนะคะ ทุกคน72บาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขี่ยวมาหมุนสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้โห ซื้อไงใช้ขาดทุนอใช่ขาดทุน ได้รางวัลมาร้อยยี่สิบแปดบาท เราซื้อร้อยห้าสิบเนี่ทุกคน ขาดทุนซื้อยังไงให้ขาดทุน เออ เห็นไหมจ้าบอกแล้วปาหมุนออโต้ไปเลยสามสิบบุ่มนะยาวๆเผื่อว่าเราเราหมุนเอง มันไม่ปัง มันอาจจะต้องแบบมีทริค ซึ่งทริคอันนี้ก็เป็นการเดาล้วนๆ ดาวเรือนสิบมา จังหวะนี้เขียวไหลต่อหรือเปล่าไม่ได้ทุกคน โอ้โห ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เราสู้กันต่อทุกคน แค่นี้เราก็ดีแค่ไหนแล้วเราจะก้าวก้าขึ้นมาร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาท นะ แต่ตอนนี้มันเริ่มไหลลงไหลลง ละ นะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้นงจะทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะ ทุกคนถ้าเกิดทุกคนยิ่งกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้จ๊ะเนี่ยนะจ๊ะก็จะมีทุน เพื่อมันเล่นให้ทุกคนดูต่อนี่ค่ะโอ้โหแดงโอ้แดงคิวจ๋าไม่ได้นี่ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดใครนะคะต้องการให้จันเล่นเกมไหน ทุนน้อยเกมไหน หรือว่าอะไรยังไงนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกจันได้เลยนะจันจะพยายามทำให้ทุกคนตามทุกคอมเมนต์เลย่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครอยากเข้ากลุ่มโบนัสไทม์อ่ะ เออคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ มันมันจะลิงก์ไปไลน์ทุกคนแล้วทุกคนก็ไปสอบถามกับแอดมินได้เลยว่าอยากเข้ากลุ่มน้องจ๊ะค่ะ อยากได้โบนัสไทม์ครับอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะซึ่งแอดมินบริการตลอด 24 ชั่วโมงนะคะทุกคนเดอะเดอะโอ้โหโอ้โหยังไงทุกคนสามจิบหมุนจะพูดจนปากเปียกปากแฉะ เงินลดเงินลดเฉยโอ้โหทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะยังไงยังไงยังไงโอ้โหทุกคน สาวถ้ามันเป็นเกมที่ข้างนอกก็จ่าย เพราะว่ามันมีตัวคูณข้างนอกมันต้องไหลอย่างเดียวเนี่ยคะมันจ่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันต้องไหลเก็บตัวคูณอะไรอย่างเงี้ยในฟรีเกมเหมือนกันทุกคน ซึ่ง ความเป็นไปได้ที่มันจะได้มันมันก็ได้แหละ ถูกไหมล่ะ มันยังไงมันก็มันก็ได้อยู่แล้วอ่ะ เออโอ้โหจังหวะนี้สิบได้หรือเปล่าไม่ได้มีวายนะทุกคนมีบุญตะกำบังนะซื้อไปเลยร้อยห้าสิบเม็ดสุดท้ายทุกคน นะ ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ ถ้าได้ก็คือได้ ซื้อยับซื้อยับซื้อยับถ้ากำไรซื้อยับนะคะถ้ากำไรซื้อยัดขาดทุนฟันจนหมดได้ เพราะทูนมาเก้าเก้าทุกคน เราต้องไปให้สุดสิ ใช่ไหมไม่โลอะไร เออ ไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าหมดตูด ไม่เป็นไร ทุกคนเหล็กแปดหมุน เรายังมีกำลังใจสู้อยู่นะคะ นะเรายังมีกำลังใจสู้อยู่นะสู้ร้อยห้าสิบทุกคน อย่าลืมนะสู้ร้อยห้าสิบเราต้องได้กำไรนะคะ มาสี่หมุนหมุนยบไปเลยนะคะ ซื้อไม่ ไม่เข้าเลยทุกคน ซื้อแล้วมันมันจ่ายยากมันไม่ให้เลยด้วยซ้ำนะโอ้โห นะคะ ถ้าใครจะซื้อคิดดีๆนะคะทุกคนปั่นหมุนเอง อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะได้ผลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปลี่ยนเป็นม่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวายติดกันโอ้ยไม่ไม็ติดก็ยังได้กำไร เรียกกดรางวัลก่อนโตรโอ้ไม่เจ้าโอ้ไม่เจ้า ได้รางวัลไม่กะทุกคน 114 บาท กับ 1 หมุนสุดท้ายนะคะคุณยิสองว้าวตามสไตล์พีจีทุกคน ถ้ามันให้ไปว่าพีจีปลอมนะคะเออถ้าว่าดอกสุดท้ายนั่นคือสองคุณได้รางวัลรวมมัน176 บาททุกคนนะคะโอ้โหร้อยแปดสิบบาทหรือร้อยแปดสิบบาทกำไรวะนะ ยังไงอ่ะ ยังไงเหมือนที่จ๊ะบอกไงทุกคน เหมือนที่จะบอกเลยค่ะเอ้ยข้างนอกแตกดี เอ้ยเนี่ยทุกคนข้างนอกแตกดีแล้วดูข้างใน เออไปดิไหลต่อลูกไหลต่อ โอ้โหทุกคนงงมาก วันนี้ข้างนอกแตกดีรางวัลก้อนโตทุกคน 63 บาทวันนี้แตกดีงงมาก มันซื้อไม่ได้ทุกคนมันต้องซื้อมันเบ็ดสี่อะสองร้อยเอาเลยเนะคะ ไม่เป็นการเสียเวล่ำเวลาทุกคนซื้อได้ซื้อ ยัดได้ยัด โอ้โหห้าสเกตเตอร์ได้มาสิบสองหมุนมันต้องกำไรแล้วล่ะ มันต้องกำไรแล้วล่ะ แล้วล่ะ โอ้เหี่ยวจ๋า มาทำไมตอนนี้สิบไลโต้เปลี่ยนเป็นวายโอ้โห จังหวะนี้ยังไงยังไงเคจ๋าเคจ๋าเคจ๋าอืมทุกคน โอ้โห มันมาตอนคูน้อยอะทุกคน มันเลยไม่ว้าว โอ้โห มันเลยไม่ว้าวอะมันไม่ว้าวว่ามันมาตอนที่ตัวคูน้อยอะ ถ้าเกิดจังหวะเมื่อกี้มาตอนตัวคูนเยอะนะทุกคนกีดค่ะกำไรปิดคลิปบอกเลยนะคะ กดออกเกมอย่างรวดเร็วถอนอย่างรวดเร็วนะ โอ้โหไม่เป็นไรนะทุกคนนะอย่าลืมนะทุกคนเราซื้อ200บาท ตอนนี้เพิ่งจะร้อยสี่สิบเอ็ดดูทรงแล้วเงียบปิดดูทรงแล้วขาดทุนหรือเปล่าเอายังไง ยังไงยังไงให้อีกหรือเปล่าใจดีเกินไปละอ้าใจดีเกินไปแล้วใจดีเกินไปแล้วนะคะเออเจมหมาสิบแถวสามว่าไงโอ้ทุกคนพีิกกลับมากำไร เงินรางวัลก้อนโตทุกคนแปดสิบหกบาทพีิกกลับมากำไรเฉย พี่เกิบมากำไรซื้อสองร้อยซื้อสองร้อยทุกคนได้มาสองร้อยยี่สิบแปดบาทเออดิเอาดิเอาดิเฮ้ยยะเฮ้ยยะงงมาก่จะงงงมันไม่ได้กำไรแบบอู้ฟู่ทุกคน มันไม่ได้กำไรแบบโหว้าวอย่างเงี้ยไม่ใช่ มันได้กำไรแบบ พอไปต่อซื้อไม้ต่อไปได้อย่างเงี้ย โอ้โหเอาอีกแล้ว โอ้โหหกจ๋าหกหกสเก็ตเตอร์ ซื้อส่งละห้าสิบหกสเก็ตเตอร์ ถ้าจังหวะนี้นะ ไม่ได้ทุนคืน หรือว่าไม่ได้กำไร เลิก เลิกเลยนะ โอ้โหหกสเก็ตเตอร์ได้ยากมากนะ ทุกคน มันฟุกหรือเปล่ามันบั๊กปะเกมมาจังหวะนี้ยังไงน้ำเงินแถวแรกว่าไงไม่ได้นะ ทุกคน ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เรายังสู้กันต่อ ยังเหลืออีกตั้งสิบกุ่หมุนปายเคมมา จังหวะนี้เจแถวแรกได้อีกหรือเปล่าอ๋อเฮ้อุ้ยได้ม่วง ฉันลืมเห็นม่วง อุ้ยขอโทษจำลืมเห็นม่วงจำลืมเห็นม่วงทุกคนเมื่อกี้ตาแตกเลยโอ้โหได้รางวัลก้อนโตทุกคนร้อยห้าสิบบาทจ้าลืมเห็น โอ้อะไรเนี่ยตอนแรกจดจ่อแล้วว่าเจจะต้องอยู่แถวเรียกอย่างนี้นะ แล้วก็ไม่เห็นไอตัวนึงโอ๊ย ได้กำไรเสร์ชเลยเอ้ยยังยังสิสองร้อยห้าสิบยังสี่ยังสี่ยังสี่เฮ้ยไหลตัวโอ้โหจ่ายแค่เนี้ยเอออย่างนั้นแหละเออจังหวะนั้นแหละเออโอ้โหเลยค่ะพี่กลับมากำไรทุกคนตอนแรกนึกว่าหมดหวังแหละนะคิวจ๋าเจโอเจเจไม่เป็นไรคิวจ๋าคิวจ๋าเออไม่ได้ นี่จ๋าโอ้น้ำเงินน้ำเงินเขียว โมน้ำเงินกับเขียวมาพร้อมกัน โอ้ดอกเมื่อกี้อ๋ออ้ว้าว ว้าว โอ้หมายกอดทุกคนรุ้ย ไหลเงินไหลทุกคน ไปรางวัลซูเปอร์เมกะแล้วทุกคน เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย ได้มา 528 บาททุกคนตอนแรกหมดหวังแล้ว ก็คือซื้อซื้อ250 ไม้สุดท้ายแล้วนะทุกคน หมดหวังแล้วนะว่ามันไม่ได้กำไรว่ามันไม่ไหลต่อแล้ว งงมาก โอ้โหมา800 กว่าบาททุกคน งงมากอือหือนะงงมากนะแม่เอ้ยขอหน่อยดอกสุดท้ายขอหน่อย เออเขียวอย่างนั้นแหละขึ้นพันขึ้นพันอือหือขึ้นพันจนไงงงบ้าล่ะ งงบ้าล่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าไม่ได้เนอะ ได้รางวัลมากาดทุกคนส่งร้อยสิบบาทเฮ้ย เฮ้ยรูปนี้ซื้อสองร้อยห้าสิบตั้งแต่ลากแล้วได้รางวัลมาพันแปดสิบห้าบาท ทุกคน เฮ้ยได้เวลาเลิกหรือเปล่ากำไรขนาดเนี้ยปัดเศษทิ้งทุกคนคำว่าปัดเศษทิ้งนะทุกคนไม่มีหยุดทิ้งบอกแล้วว่าถ้าจะ เอ้ายังไงเขาเบ็ดห้าเลยหรือเปล่าเบ็ดห้าเลยหรือเปล่าล่ะ เบท่้าอีกหรือเปล่าล่ะยังไงยังไงขอหน่อย โอ้โหนึกว่าจะใจดีให้อีกสักหน่อย แม่เมื่อกี้แจกแล้วนึกว่างวดนี้จะแจกให้อีกงงมากอือหือทุกคน นะปัดเศษทิ้งก่อนทุกคน คำว่าปัดเศษนี่ก็ไม่มีอยู่จริงเหมือนกันนะทุกคนถ้าเกิดมันติดลมอ่ะ เอาดินะจากว่าคลิปมันสั้นไปอ่ะนะจากว่ามันแบบมันไม่แบบตื่นเต้นร้อใจจ้าขอโตจ้าขอปั่นเศษโต ักเสยต่อไม่มีอยู่จริงนะคะโอเค ทุกคนเล่นเบ็ดห้านี่แหละเผื่อมันฟุกเข้าฟรีก็ได้ฟรีไปเลยอย่างเงี้ยอืมนะเผื่อมันฟุกเข้า ถ้าฟุกไม่เข้าไม่เป็นไร ซื้อค่ะ กำไรเน้นๆทุกคนอย่าลืมนะ วันนี้เรามาทุนเท่าไหร่ 99 บาทงงปะล่ะเออจ้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะขึ้นมาขนาดนี้จ้าไม่รู้เลยว่าสาวถ้ามันจะแตก นะเพราะว่าจะมาตามโบราธรรมมันมีตั้งสี่ห้าเกมเลยทุกคนที่จะเลือกอะที่ว่ามันมันโบราธรรมโอ้โหทำไมไม่อยู่ในฟรีเมื่อกี้งงมากนะถ้าเกิดอยู่เลือช็อตเมื่อกี้อยู่ในฟรีเมื่อกี้นะแตกระเบิดระเบิดนะทุกคนนะจะไม่รู้ว่าเกมไหนมันจะแตกจริง แค่มันมีโบนัสไทมมาเฉยๆซึ่งวันนี้จะไปดูทุกคน มันมีอยู่ 4 เกม มันมีอยู่ 4 เกมทุกคน ันจะมีสาวถ้ำอาแปะมาจองเลโก้เกมอะไรอะเกมใหม่พีจีอะ เกมกระต่ายเหรอ หรืออะไรเนี่ย กระต่ายที่มันคล้ายๆวัวทุกคน เออ จะไปดูมาเนะคะ จ้าก็เลยว่าวันนี้มันอาแปะก็เล่นไปแล้วที่เกียดเสียงโชคประเด็นนะที่เกียดเสียงโชคที่เกียดลุ้นนะคะ แล้วก็พวกมาจอง มาจองจ้าไม่ชอบรายจ่ายมันเท่าไหร่ นะเอาไปเอามาแล้วกัน สุดท้ายจ้าก็เลยเลือกเกมสาวทำนี่ค่ะซึ่งไม่คิดว่าผลลัพธ์มันจะดีขนาดนี้พกทุนมาน่ารักมาก99บาทกูนะ แต่อย่าลืมนะคะทุกคนใครอยากปังเหมือนจ้านะจ้าแนะนำเลยนะสาวทำเวลานี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากปังเหมือนจ้านะจ้าแนะนำให้คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่แอดดีทีหกห้าได้เลยเด้อนะคะ ตอนนี้นะมีโปรโมชั่นสมาชิกใหม่นะคะทุกคนจะลืมบอกไปเลยนะคะ ว่ามีโปรโมชั่นสมาชิกใหม่นะคือฝาก 50 รับ 100 แล้วก็ฝาก 100 รับ 200 ไปเลยนะนะคะทุกคน แต่ถ้าเกิดรายละเอียดโปรโมชั่นอะไรยังไงอย่างนี้ แนะนำนะคะให้คลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปสอบถามกับแอดมินได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยเด้อนะกะนะเจ้าแม่แห่งการรีวิวคอนเทนต์เยอะเหลือเกิน นะคะคือสาวจ๊ะนั่นเอง นะโอ้โหนี่คือปั่นเศษนะทุกคน ปั่นเศษมานานมาก ก็ยังไม่หมดแปลว่าวันนี้มันให้ ถ้าวันนี้ให้ก็จะไปโตไม่รอแล้วนะอืมไปโตไม่รอแล้วนะทุกคนปั่นเศษไปก่อนโอ้โหวายมาดีมากวายมาดีมากแม่วายมาดีมากแม่วายดีมากเลยอ๋อยังไง ปันเซจะหมดแล้วว่าไง ปันเซจะหมดแล้วว่าไง จะให้อีกหรือเปล่า จะให้อีกก็บอกมาดี เอาม่วงมาจังหวะนี้สิบไหลต่ออยู่แล้วกับตัวเค โอ้ตัวเคลืมแถวสามเอ้ยมีวายมาต่อ โอ้โหคนอะไรโคตรโชคดี โอ้โหปั่นไม่หมดสักทีเศษอะงงมาก ปั่นไม่หมดสักทีงงมากเศษอะงงมากงงมาก งงมากเลย งงมากเลยนะ โอ้โห ทุกคนปั่นไม่หมดสักทีนานานานานานานานานานาทุกคนถ้าเป็นคนอื่นน่ะ มาทุนเก้าเก้าขึ้นพันขันนี้เขาชิ่งตูดหนีไปหมดแล้ว นะมีเด็ดจ้านี่อยู่ทำไมจ้ากลัวทุกคนไม่สนุกจ้าก็เลยจัดมาอีกไงนะ เอาไปอีก เอาให้สุด ไม่สุดไม่ต้องเรียกจ๊ะ นะ ไม่สุดไม่ต้องเรียกจ๊ะไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าหมดตูดค่ะทุกคน นะจ้าเป็นคนชอบซื้อฟรีสปินทุกคน เกมไหนมันซื้อได้จ๊ะก็ชอบซื้อชอบเล่นอย่างเงี้ยเออนะโอ้โหเขียว ยังไง ปั่นเศษให้มันหมดเถอะขอร้องล่ะ เอ้ยใกล้หมดแล้วโอ้โหจะหมดอยู่แล้ว คำาว่าปั่นเศษคนไม่มีอยู่จริงนะจะบอกเลยนะคะเวลาปั่นเศษทีไรมันติดหลมว่าขออีกสักนิดนึงอีกสักนิดนึงอีกสักนิดนึงขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลขกลมๆไงถ้าเกิดแตกมาเลขกลมๆอย่างเงี้ยก็เลิกเล่นแล้ว อันนี้แตกไม่ใช่เลขกลมๆอ่ะ ก็ไม่เลิกดีแล้วดูตอนแรกปั่นเหลือห้าสุดท้ายแล้วทุกคนเออมันขึ้นกลับมาอีกแล้วก็ไม่ไปไหนสักที งงมาก โอ้โห งงมาก เมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรจะหยุดจ๊ะจ๊ะเมื่อไรจ๊ะจะหยุด โอ้ โอ้โหปันเจ็ดไม่มีอยู่จริงแล้วตอนเนี้ยปันเจ็ดไม่มีอยู่จริงละ นี่คะปันเจ็ดไม่มีอยู่จริงละ งงมาก โอ้โห งงมาก เอายังไงหรือจะเข้าเลยเข้าเลยก็ดีแล้วไม่ต้องอ้างเอออ๋อนึกว่าจะใจดีอะไรนึกว่าจะใจดีนึกว่าจะใจดีดวนึกว่าจะใจดียังไง เออ เอาหน่อย เอาหน่อยในที่นี้คือให้มันหมดหน่อยโอ้โหทุกคนนะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะทุกคน อาฮาจ้าบอกแล้วว่า ปั่นเศษไม่มีจริง เมื่อกี้ปั่นเลยทุกคน เมื่อกี้ปั่นเลยไปนิดนึงก็เลยแบบอ้าวไม่ใช่เสร็จแล้ว ขอเลขกลมๆแล้วกันก็เลยซื้อซื้อสองร้อยหาสิบนะคะทุกคนเรามาดูกันว่ามันจะขาดทุนหรือเปล่าดูจงอ้าวมันไม่เงียบอ่ะเอ้ยทุกคนมันเพิ่งคูณเอ้ยเหลืออีกหกหมื่นอะไรยังไง ยังไงไม่เป็นไรนะทุกคน ถ้ามาีไม่ได้นะเราไล่ตัวไม่เป็นไร ถ้าไม้นี้ไม่ได้ ซื้อต่อ ซื้อหมดตูดกำไรมามีแค่ไหนไม่เป็นไร ซื้อต่อจะกูจะหมดถ้าไม่หมดหรือเท่าเท่าอันเมื่อกี้ที่มันได้คืนมาจากการปฏิเสธก็จะหยุด อันนี้ก็ซื้อให้ให้มันพอเป็นพิธีเพราะว่าเมื่อกี้แบบปั่นเลยเศษพอปั่นจเสร็จปุ๊บคำว่า ปั่นเศษแป๊บนึงนะ ไม่มีอยู่จริง นึกขานึกขานึกขานึกขาโอ้โหทุกคน ทุกคนเห็นผลงานจ๊ะหรือเปล่า ซื้อ 250 หรือเปล่าเมื่อกี้ เอามาทั้งหมด 112 บาท งงมากเลย เอาเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้จ้ะซื้อ 500หรอเปล่าเมื่อกี้จ้ะซื้อ 254 แล้วเมื่อกี้เพิ่งปัดเบ็ดโอ้ อะไร งงงวดนี้เลยซื้อ 500 นะคะ ทุกคนเพราะมันเหลืออยู่พันเท่าไหร่มันขึ้นมา 700กว่าบาทหรือเปล่า เออเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาท โอ้น้ำเงินมาทำไมตอนนี้ น้ำเงินงงมาก มาทำไมตอนนี้จ๊ะโอ้โหทำไมไม่มาตอนคูณเยอะๆก่อนถ้าเมื่อกินทุกคน ถ้าช็อตเมื่อกี้นะ มาตอนคูณแบบโคตรเยอะแล้วอะ่ะ เออ กินบ้านแตก กินบ้านแตก กินบ้านแตก กินบ้านแตกบอกเลย โอ้โห นะ อีกเจ็บหมุนทุกคน ยังไง ยังไงซื้อห้าร้อยนะอย่าลืมนะ ซื้อห้าร้อยเขียวหมัด โอ้โห ดอกเดียว ทุนคืน ที่ซื้อไปห้าร้อยโอ้โห ดอกเดียว อืมเป็นเงินล่ะนี่เงินรางวัลก้อนโตทุกคนสามร้อยป้านะนะยังไงขอหน่อย อีกสักนิดสักหน่อยจักันนิดจักกันหน่อยก็ดี ก็สักนิดสักหน่อย อีกสักนิดจะโหจนจะว่าวหมดแล้วว่าวหมดเลยลูก เออ โอ้ไม่ต้องจ่ายสิบสองบาทไม่ต้องจ่ายลูก เออ นั่นแหละ ซื้อยังไงให้ได้ทุนคืน งงมาก รางวัลรวมห้้ารอยสิบหกบาทกำไรสิบหกบาททุกคนกำไรสิบหกบาท อ่ะ งงมาก อือหือ โอ้โหขาดจี ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราซื้ออีก เพราะว่ามันยังเป็นแปดร้อยมันยังไม่พอใจอยากขึ้นรักพัน เรามาทุนเก้าๆเราต้องขึ้นหลักพันเท่านั้น พันไหนก็เอา ไปอีกห้าร้อยบาทเลย ไปอีกห้าร้อยบาทเลย ยังไง ทุกคนอย่าลืมนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่นตามจ้านะ อย่าลืมคลิกลิงใต้คลิปได้เลยเด้อนะคะหรือจะแอดไลน์ไปสอบถามโปรโมชั่นที่จ้าบอกไปตอนกลาง เมื่อกี้ได้นะคะนะ แอดไลน์ไปเลยนะทุกคน แอดดีทีหกห้าเลยค่ะ ยังไง เอไหลต่อ จังหวะนี้เอปิดเป็นแดงแล้วบอกโอ้โหไม่เป็นไรอุ้ยได้ม่วงม่วงและเอและแดงจ่ายต่อ โอ้โหพูดผิดพูดถูกงงไปหมดจังหวะนี้ เออเออกำไรกำไรกำไรไม่พอ ได้ทุนกลับมาที่เสียไปคืนด้วย โอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะคะอืออืออทุกคน 99าเก้าปังมาหวายแม่ศูนย์เก้าเก้าแม่ไหลไหลรางวัลซูเปอร์เมกะทุกคน 832บาทอ๋อขึ้นพันค่ะ กลับมาทุนเดิมค่ะ กลับมาเหมือนที่เรา ที่เราบอกว่าเราจะปั่นเศษตอนนั้น เรากลับมาที่เราบอกว่าเราจะปั่นเศษตอนนั้นทุกคน แต่ครั้งนี้ถ้าจบฟรีนี้นะคะ ทุกคนก็คือไม่เอาแล้วนะไม่ปั่นเสร็จแล้วเพราะถ้าปั่นเสร็จคลิปน่าจะแบบเป็นชั่วโมงนะทุกคนอย่าลืมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจ๊ะได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะเงินรางวัลนนะคะ846บาททุกคน ทุกคนผลงานค่ะเรามาทุน99ทุกคน แต่กลับมาเหมือนเดิมตอนแรกจะหมดตูดอยู่แล้วนะคะ ทุน 99 กำไรหน่อๆทุกคนตอนนี้มีอยู่พันหนึ่งร้อยกว่าบาท ยังยังปั่นอยู่เอาไปเล่นกลมๆมาทุกคนพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะเฮ้ยเฮ้ยแตกดีเกิน แตกดีเกินนะคะ ทุกคนจ้าว่าจ้าพอจ้าไปดีกว่านะคะทุกคนนะโอ้โหนะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการให้จ้าเล่น เกมไหนนะคะ ค่ายไหนหรือว่าเบ็ดไหนนะทุกคนทุกคนนะ สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ด้วยนะ โอเคนะคะทุกคน กราบสวัสดีค่ะ